สวัสดีครับญาติธรรมทั้งหลาย คือวันนี้ทางเราได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่โฮมปัญญาพระโว ได้ละสังขารเข้าสู่แดนพระนิพพานนะครับผมที่วัดป่าขวัญเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม ทางเราก็ได้ทราบข่าวก็รีบมา กราบไหว้พระศพท่านทันทีครับผมครับ ก็หลวงปู่ท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศรีมหาวีโลนะครับผม หลวงปู่โฮมปัญญาพะโวนะครับผม ก็ได้ละสังขารเมื่อเช้านี้นะครับ ตอนเวลา7โมง12 วันที่ 28ตุลาคม 2561 นี้นะครับผมครับ ก็เชิญชวนญาติธรรมทั้งหลายที่อยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลนะครับผม คือได้มากราบไหว้สักการะพระศพของท่านนะครับผมครับ ที่วัดป่าขวัญเมือง บ้านดงประเสริฐ ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสรภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมครับ ก็เชิญชวนญาติธรรมทั้งหลาย เรื่องกำหนดการต่างๆนะครับผม เดี๋ยวทางเราจะแจ้งข่าวอีกรอบหนึ่งว่ากำหนดการของหลวงปู่ท่านจะเป็นวันเวลายังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมครับ ตอนนี้ก็ได้เข้าสู่วัดป่าขวัญเมืองแล้วนะครับผมเข้าประตูวัดวัดป่าขวัญเมืองแล้ว เราก็จะเดินทางไปกราบไหว้พระศพหลวงปู่นะครับผมครับ ว่าตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับผมครับ พอดีพระศพของหลวงปู่ท่านนะครับผมยังอยู่ที่กุฏิอยู่นะครับ ผมครับก็ทางเราก็กำลังจะเดินไปที่กุฏิของหลวงปู่ท่านนะครับผมครับ cho apa? rồi ตอนนี้ก็กำลังจะทำพิธีขอขมาพระศพของท่านนะครับผมครับ ต่อไปก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายพระศพของท่านนะครับผมนำพระศพของท่านไปยังศาลาเพื่อลดน้ำพระศพนะครับ ผมเพื่อเพื่อให้ไปตั้งพระศพไว้ตรงนั้นเพื่อให้ญาติธรรมทั้งหลายได้กราบไหว้กันนะครับผมครับ ฝากลูกมาใม่เนี่ยแล้วครับจัดไปแค่ผมจัดไปแล้วจัดจัดซื้อไปแล้วค่ะอาจารย์ถือมาก่อนด้วย่ไปเมียไปแม่ผมมาก่อนเอาก่อนถึงก่อนเลยก่อนเลยก่อนก่นจะถือมาถือมาใ่ใช้ลูกตั้งใจหยนเอีแยวเกี่ยวยกเรื่องยกหลายพร้อมของแก้ผมครับเอายกเอาเออคนยวนแล้วเอาใครถนัเหมือนโชว์โชว์ไปได้ด้ว นั่นแหละออกมาเดียวโอเคถามมูนเด้อเจ้ายถาถาพี่ยังก่อนลงพรครับพี่ยังก่อนพัดยศพัดยศ ลูกโดก่อนไม่ใช่เด็กก่อน